เออ แล้วไปเราหกแต้มหกแต้มยังปอด เอ้ย เสมอสี่พันเอาละครับผมก็กราบ สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากันอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆก็เพิ่มเติมนะวันนี้งบ 10k นะครับเอามาแบบดุดุจุกจุกดุดันไม่เกรงใจใครเลยทีเดียว เออ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีโอต่อต่อไปนะเพื่อนๆ แม่งออกแดงเยอะจัดตัวนี้ เทคนิคไหนดี แม่งออกไปสี่รอบส่วนใหญ่แดงอะอ่ะ ไปแดงครับ ส่วนใหญ่แม่งออกสี่รอบ อันนี้มาสามแล้วอะสี่รอบสี่รอบ เออ ยัดไป 5K ครับ มาลุ้นกันตาที่ 1 ครับผม เดี๋ยวรู้เรื่อง 10K ไปสุดที่เท่าไหร่ รอชมท้ายคลิปนี้ได้เลย อุ้ย เท่าไหร่ ผมแม่งเจ็ดแต้ม เราสองเอาแล้วล่ะ เอาแล้วล่ะอ้าวสวยงาม ชนเย็ดเช่กูนึกว่ากูกูนึกว่าเราเก้านับผิด จะบ้าตาย มันออกเขียว ส่วนใหญ่ก็จะออกสีแดงแหละ4,500แล้วกัน ติดเสมอไว้ 500เผื่อมันเบิ้ลเนาะ เนาะ ใครมีเทคนิคดีๆ เด็ดๆนะครับ เม้นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวผมว่าจะลองบ้างนะครับ เดี๋ยวผมเอาไปจัดดูบ้าง เม้นมาได้เลยนะเพื่อนๆโอ้โห แม่งหน้าก้าวอ่ะ เฮ้ย เออ แล้วไปเราหกแต้ม 6แต้มยังปอด เอ้ย เสมอ 4,000อย่ารู้อย่ารู้เสมอบวกดิ ก็บวกดิ เฮ้ย ตอนแรกว่าจะเล่น 1K นะ เพราะว่าเห็นไอ้ลายเนี่ยมันมันแบบเป็นเสมอ2รอบอะโอ้โหว่าจะคุยเพลินมาแบ่งตังเป็นครึ่งหนึ่งนะ ผมว่าแม่งน่าจะเปลี่ยนลายคิดว่างั้น ไปครับ 7,000 7K ไม่เคยจัดหนักแบบนี้มานานแล้วนะครับ ช่วงนี้งบค่อนข้างเยอะเลยจัดแม่งไปเลย มาลุ้นกันสีน้ำเงิน แต่ส่วนใหญ่แม่งไม่เคยพอออกสีเขียวแล้วแม่งไม่ออกสีน้ำเงินเลยวะเออโอ้โหตกใจหมดนึกว่าแม่งก้าวเย็ดเท่สวยงามครับพี่น้องครับ ส่วนใครนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะ เป็นบาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับทั้งหาแอดมิน รับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะอย่าลืมทั้งหาแอดมินนะผมจะรับผิดชอบแค่เม้นแรกเท่านั้นนะ เม้นอื่นผมไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ไม่รับประกันนะครับ จัดน้ำเงินต่อครับ 7K เหมือนเดิม 7K เอากำไรรอบเมื่อกี้มาเล่น เล่นแบบตามใจฉันนะ ไม่ได้มีสูตรไม่ได้มีอะไรนะ เดี๋ยวเห็นแบบ ทิกเล็กๆน้อยๆอะไรแบบตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เอออัดแอปเอาไปเรื่อยๆ แม่งหน้าก้าวแล้วเย็ดเป็ดเอาสองมาเราเจ็ดแต้ม กูว่าโดนว่ะ เออสวยงามแม่งหกเยลูเยลูโอ้โหของจริง ตั้งแต่แม่งออกเขียวมาเนี่ยเข้าเอาเข้าเอาเลยว่ะเพื่อนน้ำเงินแม่งไม่เคยออกเกินสองนะครับ เปลี่ยนฟัง เปลี่ยนเลยครับไปแดงครับ 7K 7K กำลังสวย วันนี้ไม่มีเทคนิคไม่มีสูตรอะไรนะ มาเล่นแบบอยากเล่นแบบหนักๆ อยากจัดหนักอยากจัดเต็มแค่นั้นเอง เออของกินสามตาครับได้ไทยเกมไปรอบนึงเพเยอร์ไปสองรอบ สวยรอบนี้แบงเกอร์ไปตัสองตวเได้ไหมเราเจ็ดแต้ม เราเจ็ดแต้มถือว่าปลอดภัยนะเออมันหกเราเจ็ด เราก็โดดทันนะ เพราะว่าในเนี่ยในกราฟเนี่ยมันไม่ออกตรงนี้นะตรงนี้นะ มันออกน้ำเงินไปแค่2รอบเต็มที่ยังไม่ถึงสามนะครับ กลัวแม่งจะแดง4รอบนี่พี่ดิเจ็ดครับ ลงไป 7K ครับ กลัวมันจะออกแดง4รอบอะ่ะ เห็นป้าลายแรก มันออก4ลายที่2ก็ออก4แล้วก็ย้ายไปน้ำเงินจัดปุยลุยไปหลายปุย มา ดูกันอีกรอบ7เทครับ กระโดดมาแดงแล้วครับ หน้า 6 เจอกับ 10 อ้าว มันศูนย์แต้ม เอา 3 เอา 2 มา เออ เรา 6 แต้ม ยังไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ะ เออแบบนี้ น่ารัก เออ น่ารักจัด สวยจัง สุดจริง สุดจัง ดุดันไม่เกรงใจใคร ส่วนใครนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะ อย่าลืมนะครับ ทักหาแอดมินก่อนนะ มาสีแดงต่อ ผมว่าแม่งน่าจะมาประมาณ 4 รอบ ถ้าเกิดถึง 4 รอบกระโดดน้ำเงินเลย แต่ถ้าไม่ถึง 4 ก็ค่อยวิเคราะห์แยกแยะเอาใหม่คิดวิเคราะห์แยกแยะ ตอนนี้กำไรแบบเน้นๆ แล้วครับ 24K แล้วครับผม เน้นๆ7โอ้โห แม่ง8เอา 2 มา โอ้โห แม่ง8เรา7 7 นี่คือสูงมากแล้วนะ โดนนะครับรอบนี้ รอบนี้โดนฮะเพื่อนปิงปองบนปิงปองหรือเปล่า ไม่รู้นะฮะ ลองยัดไป 4,000 เอาเศษไปเล่นนะครับ4,003นะ เอา 300 ไปลงเสมอนะเพื่อนๆแล้วก็ลงแบงเกอร์ไป 4,000 นะครับ ใครดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไปเลยนะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อ ๆ ไปนะครับ อยากให้เล่นทุนเท่าไหร่นะ อยากให้เล่นทิกไหน คอมเมนต์มาเลยเลย เดี๋ยวจะไปลองดูบ้างนะเพื่อนๆห้าามาแล้วครับ โอ้โหแม่งแปดอีกแล้ววะโอเค มายัดแดงแม่งเลย 10k 10k รออะไรฮะน้ำเงิน 1k ดีปะจัดไหม 1k เลย ดูเรื่องกระเบื้องแตก ได้ 24k กูไม่เอาเย็นแม่เอาเท่าไหร่วะเนี่ย มา รอบนี้ ถ้าแม่ง ออกแบงเกอร์ หรือว่าออกเสมอก็พอแต่ถ้าเกิดไม่ออกก็พอนะเอากำไรแล้ว ถ้าโดนอีกดอกนึงคือไม่ไหว แล้ว 3 ดอกแล้ว โอ้ยแม่งสามือว่าแม่ง โอ้โหสองมันหกโอ้โหสามแต้มหนึ่งอะไรเยอะขนาดนั้นวะเป็นปุยมุยโอเคนะ ไม่ผ่านนะ แม่งลายเปลี่ยนโม้ซั่วแล้ว วันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้พอนะครับ งบ 10k นะ ตอนแรกบวก 24k 2 4 0 0ไม่เอา เออ 9,000 พอไปต่อ น่าจะหมดนะครับ ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะ งบ 10,000 ได้ 9,000 ก็ถือว่ารู้หลาแล้วครับ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ บาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับ บ๊ายบายจ้า